The Return of คุณตัดจาโอ้ยกว่าจะจบใจกว่าจะปิดเทอมก็ต้องอ่านหนังสือแทบตาย โอ้ยเรียนไปแล้วจะได้อะไรเนี่ยฮะ Eh. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say eh. To say the words to remember Now we're here to take control โอ้โหดูงานสิผมว่าผมน่าจะทำเสร็จปีหน้าแน่เลยเล่นเล่น <laughs> จะให้มีสปอยเลอร์สักห้าหกวิก็พอฮะนี่อันคืออัจเจนะครับอย่าสงสัยอะไรมาก อันนี้คือผม อันนี้คือปูในตะเกียมวีนฮะแต่คนอาจจะสงสัยว่าไออัจเจทำไมเป็นเพราะผมแค่ดัดแปลงผมเฉยๆนะครับ 灰白。